ครับเราก็เรียนรู้กันมาถึงในหน่วยที่ 3 กันแล้วนะครับ ซึ่งในหน่วยนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการหน้าเว็บไซต์ แล้วก็เมนูเว็บไซต์นะครับ ซึ่งหัวข้อหลักๆในหน่วยนี้นะครับ ก็จะอยู่ในเมนูของหน้าเว็บไซต์นะครับ โดยเราจะเรียนกันทั้งหมด 6 เรื่องด้วยกันนะครับ ในเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นการเพิ่มหน้าเว็บไซต์ ให้กับตัว Google Site s ของเรานะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะทำการเพิ่มหน้าเว็บไซต์ได้นะครับ ตามที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ การทำสำเนาหน้าเว็บไซต์นะครับ อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับ ในกรณีที่ที่เรามีเว็บไซต์ที่ลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ เราก็สามารถที่จะทำสำเนาตัวหน้าเว็บที่เราได้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับ อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการทำเว็บไซต์ได้รวดเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ในหัวข้อต่อไปนะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในส่วนของการแก้ไขชื่อ แล้วก็การทำลิงก์เมนูให้กับเว็บไซต์นะครับแล้วก็ในหัวข้อที่ 4 นะครับ ก็จะเป็นการเรียนรู้กันใน เรื่องของการดูเว็บไซต์การแสดงผลนะครับ ซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์เช่นกันนะครับ ก็ก่อนที่เราจะนำเว็บไซต์ของเราเนี่ยออกไปเผยแพร่นะครับ เราก็สามารถที่จะทำเว็บไซต์ไปด้วย แล้วก็ดูหน้าตาเว็บไซต์ของเราไปด้วยนะครับ ในหัวข้อต่อไปนะครับ เราก็จะมาดูกันในเรื่องของการซ่อนหน้าเว็บไซต์นะครับ ซึ่งเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมา โดยส่วนใหญ่ก็จะถูกนำไปสร้างเป็นเมนูในหน้าเว็บนะครับ ซึ่งในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะให้แสดงในส่วนของเมนูนะครับ เราก็ สามารถที่จะซ่อนหน้าเว็บดังกล่าวไว้ได้นะครับ แล้วก็ใช้วิธีการเชื่อมโยงผ่านลิงก์เข้าไปถึงเนื้อหานั้น ๆ แทนนะครับ แล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายของหน่วยนี้นะครับ ก็จะเป็นการเรียนรู้กันในเรื่องของการกำหนดหน้าเว็บไซต์ให้เป็นหน้าแรกนะครับ ซึ่งเว็บไซต์ที่เราสร้างเนี่ยทุกหน้านะครับ เราสามารถจะกำหนดให้เป็นเว็บไซต์หน้าแรกนะครับ ก็คือเป็นหน้าโฮมเพจนั่นเองนะครับ ก็คือ ผู้ใช้งานเวลาเข้าในส่วนของเว็บไซต์ของเรานะครับ ก็จะ เข้าไปยังเว็บไซต์หน้าแรก อันนี้โผล่ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์หน้าโฮมเพจของเราให้โดยอัตโนมัตินะครับ ครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับ เราก็มาเรียนรู้เนื้อหากันในหน่วยที่ 3 กันได้เลยนะครับ